ำหรับเนื้อหาในส่วนนี้นะครับเราก็จะมาทำความรู้จักกันกับเจ้าตัว Google Drive นะครับ ว่ามันคืออะไรมีไว้ใช้ทำอะไร แล้วเราจะใช้งานได้อย่างไรบ้างนะครับ โดยหัวข้อหลักในหน่วยนี้ ก็จะประกอบไปด้วย 4 เรื่องด้วยกันนะครับเรื่องแรกก็จะเป็นในส่วนของ การแนะนำตัว Google Drive นะครับ ว่ามันคืออะไรแล้วก็มีคุณสมบัติอย่างไรบ้างนะครับ แล้วก็ประโยชน์ของตัว Google Drive เนี่ยเราไว้ใช้ทำอะไรได้บ้างนะครับ หัวข้อต่อไปก็จะเรียนรู้กันในเรื่องของการเข้าไปใช้งาน Google Drive นะครับ ว่าก่อนที่เราจะเข้าใช้เนี่ยเราจะเป็นต้องมีอะไรบ้างนะครับ เราถึงจะเข้าไปใช้งานในตัว Google กน Google Drive ได้นะครับสำหรับในหัวข้อที่ 3 นะครับ เราก็จะมาเรียนรู้กันเกี่ยวกับส่วนประกอบต่างๆ ที่มีอยู่ในหน้าจอของตัว Google Drive กันนะครับ แล้วก็สุดท้ายนะครับก็จะเป็นการแนะนำเกี่ยวกับเครื่องมือและฟังก์ชันการทำงานต่างๆ ที่มีอยู่ใน Google Drive นะครับ ถ้าพร้อมแล้วเราก็มาเริ่มเรียนกันได้เลยนะครับ